ไฟเขาทุกคน อันนี้คือสเก็ตบอร์ดโอ้สเก็ตบอร์ดมีไฟด้วย อันนี้ปากกา โอ้โห ปากกา อะไรครับอะไรโอ้ดาบตั้งก้าเองครับแล้วนี่คืออะไรปากกาเรืองแสง อนกลายเป็นเวทีคอนเสิร์ตแล้วนะครับทุกคนอ๋อ

ร้องไม่ได้แล้ว่ะร้องไม่ได้แหเพราะไม่เรียกร้องตะโกน